รักลุงนะรักลุงให้ตายเธอคิดถึงลุงนะ คิดถึงมากมายเด้ลุงอยู่ที่ไหน เดี๋ยวผมจะตามไปหาลุงและถ้าลุงกลับมาแล้วแล้วผมจะกอดลุงให้ดู